สำหรับหัวข้อต่อมานะครับ ก็จะเป็นการทำตัวเอกสารของเรานะครับ ให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นหรือว่าส่งต่อให้กับผู้อื่นนะครับ โดยที่ไฟล์ที่เราให้ไปนะครับ จะมีคุณสมบัติก็คือ จะสามารถที่จะอ่านได้อย่างเดียวนะครับ ซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขข้อมูลอะไรได้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ ทำได้ดังนี้นะครับก็ไปที่แท็บเมนูไฟล์ด้านบนนะครับจากนั้นก็คลิกในส่วนของ Protect Presentation ตรงนี้นะครับ Protect Presentation ตรงนี้ ลิกเข้าไปนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกเป็น Mark as Final นะครับ จะมีป๊อปอัพเตือนขึ้นมานะครับ ตรงนี้ให้เราคลิกโอเคไปได้เลย เสร็จแล้วก็คลิกโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับ สังเกตนะครับ จะมีแท็บสีเหลืองโผล่ขึ้นมา ตรงนี้ด้านบนตรงนี้ ก็คือตัวงานของเราตอนนี้ สามารถที่จะอ่านได้อย่างเดียวนะครับ ลองดูตรงเติ้นบาร์ตรงนี้นะครับ ทีนี้สมมติว่าต้องการแก้ไขสามารถทำได้ไหม ก็ทำได้นะครับ ก็ให้คลิกปุ่ม edit anywhere ตรงนี้นะครับ ก็ทำการคลิกเข้าไป ไฟล์ของเราก็จะกลับมาแก้ไขได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการตัวไฟล์ของเรานะครับว่า ่าไฟล์เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็เลยตั้งค่าให้เป็นไฟล์ขั้นตอนสุดท้ายที่อ่านได้อย่างเดียวนะครับ